ทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติกันนะคะโปรแกรมเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายนะคะมีทั้งที่มีลิขสิทธิ์และก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม SAS หรือว่าโปรแกรม SAS นะคะโปรแกรม Minitab โปรแกรม SP ISP SPSS PSPP หรือแม้แต่กระทั่งการใช้ด้วย Microsoft Excel นะคะก็สามารถที่จะเลือก รแกรมเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้นะคะยังไงก็ตามเราจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะคะหรือไรเซนซอฟต์แวร์กันด้วยนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างนะคะซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ก็คือซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ โดยชอบทำตามกฎหมาย ปกติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้น จะมาพร้อมกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์เสมอ ซึ่งคำว่าลิขสิทธิ์นั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเสมอไป ที่จริงแล้วอ่ะมันมีไว้เพื่อบ่งบอกสิทธิ์ของผู้ที่จะใช้นะคะว่า มีสิทธิ์แค่ไหนทำอะไรได้บ้างนะคะ ซึ่งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เนี่ยแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทนะคะ เช่น commercial แวร์ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในเรื่องของการทำธุรกิจ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำซอฟต์แวร์มาใช้ มีการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่เลยนะคะประเภทที่ 2 คือแชร์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดให้ใช้ก่อน ซึ่งถ้าหากว่าผู้ใช้สนใจแล้วก็ตรงกับประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ เจ้าของของซอฟต์แวร์นั้นจะทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ ก็จะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่แอดแวร์นะคะก็จะเป็นประเภทที่ 3 ก็คือโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี แต่ก็จะมีการเก็บเงินเป็นบางครั้ง และก็มักจะมีโฆษณาระหว่างการใช้เว็บเบราว์เซอร์ก็จะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่เช่นกันนะคะประเภทที่ 4 คือฟรีแวร์ ก็จะเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ หมายความว่าเจ้าของนะคะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ เลย แต่ผู้ใช้ต้องไม่นำโปรแกรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งการคุ้มครองจะน้อย หรือมีการคุ้มครองเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่ 5 ก็คือ Open Source จะเป็นโปรแกรมที่ทำออกมาให้ใช้ฟรี และผู้ใช้งานสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ด้วย โดยการเขียนโปรแกรมเพิ่มหรือว่าแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ จะนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสะดวกมากกว่า มีความถูกต้องมากกว่า ที่จะคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขทั่ว ๆ ไปการใช้คอมพิวเตอร์จะใช้คู่กับโปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่าการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะะและประกอบกับว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยโปรแกรม Excel ก็ยังมีความสามารถในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ เพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างอาจจะทำไม่ได้ หรือว่าทำได้แต่ให้รายละเอียดน้อยกว่า เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ จึงนิยมใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามนะคะ โปรแกรม Excel จะมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ หรือว่าแผนภูมิได้อย่างสวยงามนะคะ ทีนี้โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะ ก็มีหลากหลายโปรแกรมด้วยกันนะคะ เช่นโปรแกรม IBM SPSS Statistics นะคะ ก็จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ย่อมาจากคำว่า statistical package for the social science นะคะซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท IBM นะคะ ถัดไปเป็นโปรแกรม SAS นะคะ ย่อมาจากคำว่า statistical analysis system นะคะ เป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักสถิติโดยตรงเลย แต่ว่าเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของ SAS Institute นะคะประเภทที่ 3 โปรแกรมตัวที่3นะคะเป็นโปรแกรม Stata Quest โปรแกรมนี้สามารถใช้วิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้อย่างดีนะคะดีกว่าโปรแกรม SPSS เพียงแต่ว่า ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเอง แล้วก็ผู้วิเคราะห์หรือผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในด้านสถิติมากพอสมควรนะคะ ถัดไปเป็นโปรแกรม PSPP นะคะก็มาจากคำว่า Program of Statistical Analysis of Sample Data นะคะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้ GNU Project นะถือว่าเป็น Open Source ตัวหนึ่ง ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถใช้ทดแทนโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ได้นะคะ ถ้าจะใช้โปรแกรมประเภทกระดาษทำการนะหรือสเปรดชีตโปรแกรมก็สามารถที่จะเลือกมาใช้ได้ หนึ่งในนั้นที่นิยมใช้กันก็คือ Microsoft Excel นะคะ